อเคค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกคนน้ำเนาะค่ะมื่อนี้ก็อยู่กับหนูนะลักปันสล็อตเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้อยู่กับเกมลักกี้เนโกเนาะเดี๋ยวหนูนะสิมาทดลองการซื้อฟีสปินเนาะค่ะว่าโอกาสในการซื้อฟีสปินแล้วมันเข่าอ่ะ มันมีหลายปันไดเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะค่ะ เอามามือนึงเนาะเดี๋ยวหนูนะขอใส่ไม่ยี่สิบก็แล้วกันเนาะอ่ะยี่สิบบาทโอเคเดี๋ยวจะเอ่อซื้อฟีสปินเนาะค่ะพันหาอ่ะ โอเคค่ะ รอบแรกเนาะค่ะเดี๋ยวเขาสิไปกันไวๆเลย เดี๋ยวมันสิเสียเวลาเนาะสำหรับอ่อที่หนูนะสีมาทดลองมือนี้ก็คือ การที่เขาซื้อฟีสปินเนี่ยสิบไม่อ่าหนูนะจะซื้อสิบไม่เนาะค่ะเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนสำหรับตอนนี้เวลา 11 โมง 20อ่ะว่าซื้อสิบไม่เนี่ย โอกาสที่มันจะเล่นมันหมุนแล้วมันได้กำไรอ่ะมันมีหลายบันไดโอ้โหเชื่อแมวเขาอะ่ะ1,440บาทเนาะค่ะ อันนี้ 1,400เอ่อ หาสิบแปดบาทแล้ว อีกแค่หาสิบบาท เขากะได้กำไรแล้วนะคะสำหรับเอ่อรอบแรกที่เขาซื้อโอไม่เชื่อรอบแรกมาก็เอาเลยเหรอ กะ ต้องมาทดสอบกันเนาะคะ่ะสำหรับการซื้อฟิสปินนี่ว่าในการซื้อสิบครั้งอะโอกาส โอกาสที่มันจะเขาอะมันมีจักเปอร์เซ็นต์ สมมุติว่าเขาซื้อไปครั้งเดียวเสีย มีโอกาสหลายบันไดที่เฮาสิหมุนแล้วมันได้กำไรเนาะค่ะ่ะ โอเคสำหรับรอบแรกเนาะค่ะ1,505เอ้ย1,538 บาทกำไร38 บาทเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวหมุนต่อเลยเนาะค่ะไปกันเร็วๆเลย โอเค10ข้างเนาะค่ะได้ีโตสเก็ตเตอร์ฮัสมูดได้หาข้างก็จะเอ้ยหาข้างฮัสมูดได้หาอันก็จะเป็น 12 ข้างโอเค หหนูน้ำไม่ได้เล่นเกมแมวมาพักนึงแล้วนะคะหลังจากที่ไปเล่นโลมาส่วนมากหนูน้านี่บ่ได้เล่นแบบซื้อสเก็ตเตอร์แต่ว่าจะเป็นการหมุนธรรมดาโอ้โหเชี่ยเดี๋ยวเฮ้ยคุณสิบแปดเอ้าโอ้โหขาดแมวล็อกสามโอ้โหแมวล็อกสามโมมาแลาวค่ะบอสซนนี่ น่าจะเป็นพันเลยเบิ้งโอ้โห โอเค โอ้โห รอบนี้คูณยี่สองละไปเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ แมวเขาย่างดีเลย เออซูชิมาสามร้อยเก้าสิบหกโอเคคูณยี่หกละกะข้อดีของลักกี้เนโกก็คือเวลามันเข่าฟีสปินอ่ะมันสิสะสมแมวไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะแฮงเขาได้แมวหลายปันได โอกาสที่เขาสิได้หลายกะนี้มากขึ้นเท่านั้นเนาะค่ะ เพราะว่าการทีแมวนี่ได้ดูโอ้โหเชื่อมาเรื่อยๆว่ะเข้าแมวมาอีก อีกข้างนึงขอแบบเต็มช่องข้างเดียวโอ้หาร้อยหกหาร้อยหาร้อยห้าสิบหกอ่ะข้างสุดท้ายเนาะค่ะ ขอเต็มช่องโอ้โหเชื่ออันแรกแถวแรกว่ามีกอง โอเคค่ะ รอบที่สองกะกำไรเนาะค่ะ 1,628 บาทเท่าซื้อพันหาเนาะโอเค ไปค่ะ รอบที่3เดี๋ยวลูน่าจะหมุน10รอบเนาะค่ะ กะจังที่บอก ระวังที่เขาหมุน10รอบเนี่ย ว่ามันเขาจะเคลียโอ้โหโคมไฟมาได้ดอกแรงเลย อยากได้แบบโคมไฟตอนท้ายๆมากกว่าเนาะค่ะ ตอนนี้มันเก็บคุ้นไปหลายๆ แล้ว แมวหนีแห้งเก็บได้หลาย แห้งดีเนาะค่ะ กะจ้างที่บอกไว้ เนี่ย มันจะสะสมไปเรื่อยๆเนาะค่ะ จากตอนแรกคูณ2กับเป็นคูณ4คูณ6สะสมไปเรื่อยๆแห้งได้แมวหลายบันไดแห้งดีเนาะค่ะคูณ14 อ่ะ เห็นปะแมวมาเรื่อยๆเลย เออตอน16โอเค64เอ่อขอเสียของเกมแมวที่ลูนะสังเกตเบิ้งเนาะค่ะ ก็คือว่า เวลาแบบมันได้พวกซิปแจ็คแมมชิเอทเนี่ย มันได้หน่อยเนาะค่ะ เขาต้องใส่แมวในการซอยคูนให้มันได้หลายๆ โอ้โห เชี่ยวซูชิ เชี่ยวแถวแรกบ่ม้าว่ะซูชิแถวแรกว่าเขา โอ้โห เสียดาย 314เนาะค่ะ ไป ไปต่อเลย โอเค หากเขาใส่20 บาท มันกับสิเป็นไม่ละวันหาเนาะค่ะ ซื้อปีสปิน หากสีให้คุ้มอีหลีนะ แมวต้องออกหลายๆ โอ้โหคุ้นซีมาว่ะ แม้ออกหลายๆแล้ว ต้องได้แถวนึง รอบเดียว พอเลยอิ่มเลยเชี่ยเสียดายลายงามนะคะโอเคคุณหกเอ็ดเขาขอซูชิ โอ้โหเขาปั้นสีดำหลายอยู่เนาะอ้า มาอยู่คุณสิบค่ะ โอเค เกมแมวนี่ โอ้โหร้อยสิบสี่บาท เนี่ยพวกพวกตัวอักษรเนี่ย เกมแมวก็คือ พวกตัวอักษรมันสิได้หน่อยเนาะค่ะ ถามว่าสื่อฟีสปินคุมบอสำหรับ หนูนะคิดว่า ปั้นเองดีกว่า ถ้าหนูนะถ้าให้หนูนะเลือกเล่นเกมแมวนะหนูนะปั้นเองดีกว่า เล่นแบบ สื่อฟีสปินนี่ล้างเทียมันมันเกิดได้บ่หลายเนาะค่ะ มันบ่คุมซ้ำแบบมันเข่าฟีสปินเองเนาะโอเค ร้อยหกสิบสี่ต่อไปค่ะ รอบที่หาเนาะไปค่ะแบบสิไปแบบไว้ๆเนาะค่ะ โอเคสิบข้างโอ้โหเยอ่พัดเมื่อกี้อ่าคูณซีมาขอพัดดิ ล็อกสองโอเคได้ซูชิยูสวยคอมโบนี่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเกมนี้เนาะค่ะ แตกต่อกันนี่กะแตกต่อกันแล้วกับแมวเออ องอย่างเลยสวยลอยซีทุกซีเตกย่างหลายเลยซ้ำนี่อ่ะหาสมุดร้องเปลี่ยนจากคิงว่างันเป็นพัดเป็นซูชิบ้างเหรอโอ้โหคูณสิบสี่แต่ว่าไม่ค่อยเข่าเนาะค่ะ เข่าจะพวกตัวอักษรเนาะเออแจ็คเขาร้อยยี่สิบแปดบาทเห็นปะได้หน่อยเนาะค่ะ แทนที่สิแบบแตกแบบหลาย ๆอะ่ะ เพราะว่าเมื่อกี้มันมันก็หลายอยู่นะ แต่ว่ามันเป็นพวกตัวอักษรมันก็เลยได้หน่อยเนาะคะ่ะ 388 บาท เนาะรอบนี้ โอเค ต่อไปค่ะอ่ะ รอบนี้เอ่อ รอบที่ 6 แล้วค่ะ โอเค อ่ะ ซูชิ มา48บาท พึ่งตัสสิวันที่ 2 กะเอาเลยเนาะค่ะ ไส้เงินเป็น โอ้โห เอาเงินมาละลายถิ่งซื้อๆตัวนี้เดี๋ยวจังไปเล่นเอ่อพวกเกมมัวโลมาเอาขึ้นก็ได้ว่าเป็นอย่าง แต่ว่าถามว่าซื้อฟิสปิน คุ้มบ่หนูนะคิดว่าซื้อนี่มันบ่ค่อยคุ้มปันใดเนาะค่ะกัดจ้างที่บอกว่ากดเองดีกว่าเนาะถ้าให้เลือกหนูนะจิกกดเองตะกะมาทดสอบให้เนาะค่ะ ว่าการซื้อฟิสปินเนี่ยโอกาสเข่ามันหลายปันใดในการที่หนูนะซื้อสิบไม่เนี่ย ในสิบไม่เนี่ยมันสีเข่าจัก จักรอบเนาะค่ะว่า เขาเป็นว่างไหนล่ะ ในเขาเอ่อที่หนูนั้นเลยเนี่ยสิบรอบอ่ะมันสิได้จักรอบ เอออ่ะต้องว่าทั้งสิค่อยบอกว่าค่อยหูเลี้ยงเนาะกะเป็นธรรมดาเนาะค่ะก็คือจังปั่นมันว่าละว่า เคยเห็นคนบ่าบอนี่ละค่ะถ้าบ่เคยเห็นกะดีใจน้ำค่ะ หนูน้านี่แหละโอเคหาร้อยหาสิบแปดต่อไปค่ะ อันนี้ไม่ที่เท่าไหร่วะเจ็ด เออ ไม่ที่เจ็ดละโอเค โอ้โหซูชิ เข่ามาเลยเหรอยี่สี่บาท ค่อยๆเก็บไป อ่าสามสิบสองโอ้โห อ่ะ เอ็ดมา ขอซูชิ เอ๊จังไหนนี่ สวย ไป สองร้อยแล้วค่ะ เอาแยกเข่ามา โอเค ้228 บาท ค่ะคูณเก็บคูณไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะ ค่าสมุดแบบเออแต่ก็หลายใดบ่หลายใดแถวแบบ 3 โตซี่โตเนี่ยบ่เป็นอย่างขอแค่คูณหลายไปก่อน โอ้โหเชื่อมาว่ะ3ิบตีเออคิงเขาอีกมา หาสิบหกเอ้า มา โคมไฟเจ็ดร้อยมาแล้ว โอเคค่ะ โอ้โห กลัวสีเข่าโคมไฟนี่ โดนโดนมาเทียเนาะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท แต่ว่ามาแค่สามซี่ช่องบอมเมืรอกี้ โอ้โหเสียดายแยก โอเค ครั้งสุดท้ายค่ะ โอ้โหเสียดายซูชิ เชี่ยแต่ว่ากะ ได้กำไรอยู่เนาะค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาท อ่า โอเค ต่อไปค่ะ โอเค อีก10รอบ เดี๋ยวครบ10ไม่เดี๋ยวนูนะสิสรุปให้ฟังเนาะค่ะ ว่ามันเข่า่จักข้างนะเจอไปอยู่โอเคโอ้โหเชี่ยบังคิงว่ะล็อกที่สองบ่เข่าเออ ซูชิมาคูณ8สวย 96 แยกมาค่ะ โอเค ซูชิเข่าขอเอ็ด ปู่เอ็ดแถวสองบ่มาหนึ่งร้อยเก้าสิบสองไป ค่อยๆสะสม โอเคพัดเข่าค่ะ คูณสิบไปเลยร้อยหาสิบโอ้โห อยากได้แมวแบบหกช่องอะเต็มแถวอะน่าจะได้หลายเนาะค่ะ โอ้โห เชียเอเต็มช่อง 2,892 บาทมาว่ะ รอบนี้โคตรเอารอบนี้กำไรหลายเนาะค่ะ 3,000นละก็คือเขาซื้อพันหาได้มา 3,200 โอเคคูณ16แล้วค่ะโอ้โหเชี่ยซูชิว่าเขาซูชินาปลาดิบว่าเขา3,242บาทเนาะค่ะโอเคไปต่อเลยเนาะค่ะไม่ที่เก้าเป็นอย่างคือไม่ได้หาหาอันเด็กเทียวสเก็ตเตอร์หาสเก็ตเตอร์ได้12ครั้งแล้วค่ะได้แต่สี่อันซิเตอร์เออสี่อันถูกแล้วได้แต่สี่อันสี่อัน ใช่เออ แจกมา สวยคูณแปดไปเก้าสิบหกได้หน่อยแต่กะยังดีกว่าบ่ได้โอ้ยฟรีได้ฟรีมาได้นะ โอเค ซูชิเขา่าเออสองร้อยสี่สิบสวยสี่สิบบาทค่ะ อ่าสองร้อยแปดสิบบาท โอ้โหลายบ้องงามเลยว่ะโอเค คูณ20 ไปแล้วสวยไปคูณ2บพัดเขาเราจะคิงแล้วค่ะเพราะว่ามีไว้ตรงแถว 2 เชื่อมให้288รอบรอบสุดท้ายเชื่อโอ้โหรอบนี้ขาดทุนว่ะ รอบนี้ขาดทุนแล้วค่ะโอ้โหสภาพ 832 บาทเนาะค่ะอ่าโอเค รอบสุดท้าย ไปค่ะ1,500 บาท เชี่ยเอามาขาดทุ่มื้นๆด้วยเนี่ย โอเค โอ้โหเชี่ยแมวซีโตดล็อกแรกบ่มาเอี่ยงวะ หลายรอบแล้วนะ โอ้โหลอยซีซีโอเคคิงเขาสวยสิบมาขอเอ็ด โอ้โหเอ็ดบ่มา ล็อกสามสามร้อยค่ะ โอเค ซูชิบ่เขาโอ้เออ คิงมา คูณสิบสี่ไปแล้วค่ะ สองร้อย โอเค อีกสิบหกสองร้อยสี่สิบค่ะ โอ้โห เชื่อค่ะ ซูชิแถวสองอีกแล้วมันเป็นอย่างกับแถวสองคืออ่ามา คูณยี่หกขอแมวล็อกแรก สวย ได้แยกขอแมวล็อกแรก เอาโคมไฟมา โอเค เอาแมวโอ้โหยาวาขอแมวโอ้โห ยังมาไม้อีกไม้อีกโอ้บ่เข่าเชี่ยโอ้โห เสียดาย ถ้าสมมติแมวเข่านี่ น่าจะตตำๆเลยเมื่อกี้พันหนึ่งโอเคสามสิบโอ้โห เบิดแล้ว โอเคค่ะ 1,684บาทอ่ะเดี๋ยว สิบครั้งแล้วขอสรุปกันแล้วกันนะคะ หนูนะเอามามื่นนึงเหลือ 7,498 บาท ซื้อฟีสปิน ไม่ 20 10รอบแล้วค่ะ สรุปแล้วได้เอ่อกำไรจังรอบเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่หาอ่ะหารอบ ได้กำไรหารอบแล้วกะขาดทุนอีกหารอบนะค่ะก็คือโอกาสมันก็คือ 50 50เนาะค่ะ50%แนะนำว่าให้กดเองดีกว่าสำหรับหนูนะคิดว่ากดเองแมวเขาดีกว่านะคะ ข่าวดีก็พวกสื่อฟิลิปปินส์เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความขุ่มกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสลดแล้วกับสลดเซียนพ่อม กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกะอย่าลืมเขากลุ่มเทเลแกรมนะคะโอเคเดี๋ยวจังไหนมื้อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คิดนาเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ